ในหัวข้อนี้เราก็จะมาเรียนในส่วนของการใช้ตัวช่วย help help สำหรับในโปรแกรม PowerPoint 2013 นะครับ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการใช้งานตัวโปรแกรม หรือว่าโปรแกรมอื่นๆก็แล้วแต่นะครับ อันนี้ถือว่าช่วยได้มากเลยในการใช้งานกรณีที่เราทำงานและเจอปัญหาเราก็สามารถที่จะ เอาปัญหาต่างๆ มาป้อนเพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่เจอ ตัวโปรแกรมก็จะแสดงรายละเอียดการใช้งาน พร้อมกับตัวอย่างในการใช้งานในฟังก์ชันหรือปัญหาต่างๆ ที่เราเจอนะครับสำหรับการใช้งานก็เราสามารถที่จะคลิกตัว Microsoft Power h e l h ตัวนี้ขึ้นมาได้ โดยการคลิกที่ปุ่มด้านขวาตรงนี้นะครับคลิกที่ปุ่มนี้ขึ้นมา หรืออีกวิธีหนึ่งก็ให้กดปุ่ม F1 ที่คีย์บอร์ด หนึ่งครับเรียกหน้าต่าง PowerPoint Help ขึ้นมา ก็คือคลิกตรงนี้ก็ได้ หรือกด F1 ก็ได้นะครับ เรียกได้ 2 วิธี นี้ก็จะเป็นตัวหน้าจอตัว PowerPoint Help นะครับ เราก็สามารถที่จะคลิกคำที่เราต้องการเดี๋ยวจะยกตัวอย่างอย่างเช่นจะ หาข้อมูลในส่วนของตัวแม่แบบหรือตัวธีมของเรานะครับพิมพ์ลงไปเลย จากนั้นก็ให้คลิกปุ่ม ค้นหาตรงนี้ตัวหน้าต่างก็จะเสิร์ชนะครับคำที่เราค้นหาขึ้นมา นะครับเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกหัวข้อเข้าไปได้ เดี๋ยวจะเข้าไปดูในส่วนของการแอปพลายแล้วก็การเปลี่ยนแม่แบบนะครับ ก็คลิกเข้าไป นะครับ ก็จะมีตัววิดีโอตัวอย่างให้เราดู แล้วก็ขั้นตอนต่างๆ ว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับ แล้วก็รายละเอียดต่างๆ มาให้เราสามารถจะคลิกดูตัวอย่างวิดีโอได้ หรือจะดูประเด็นถัดไป ถ้าจะต้องการที่จะกลับไปดูประเด็นอื่นนะครับ เราก็สามารถที่จะคลิกปุ่ม back ตรงนี้กลับไปได้ นี่ก็จะเป็นการเพิ่มสีในการออกแบบสไลด์ของเรานะครับ ก็จะมีรายละเอียดต่างๆ มาให้เราสามารถที่จะปฏิบัติตามนะครับได้เลยหนึ่งทำอะไรสองทำอะไรพร้อมกับรูปตัวอย่างประกอบมาให้เรา หรือจะกลับไปหน้าแรกอ่า ในส่วนของหน้าแรกนี่ก็จะเป็นในส่วนของ top category ก็คือเขาจะสร้างหมวดหมู่ไว้ให้เราแล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าผ่านนี้ก็ได้เหมือนกันทีมดีไซน์ครับอันนี้ก็ในส่วนของ PowerPoint Health ตัวนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นก็คือ เราไม่เข้าใจอะไร หรือเราอยากเรียนรู้การใช้งานในส่วนของอะไร เราก็สามารถที่จะเข้ามา ในส่วนของ health ตรงนี้ได้นะครับ